สำหรับประโยค没有限制แปลว่า ไม่จำกัดเวลาครับ คุณเดินชมนานแค่ไหนก็ได้ครับคำว่า没有แปลว่าไม่มี คำว่า限制แปลว่าจำกัด คำว่า的แปลว่าของคำว่า如果แปลว่าถ้าหากคำว่า你แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า愿意 แปลว่าปรารถนาหรือต้องการคำว่าหนีแปลว่าคุณคำว่าเคยแปลว่าทำได้คำว่า一直แปลว่าตลอดคำว่า在แปลว่าที่คำว่า这里แปลว่าที่นี่คำว่า参观แปลว่าเยี่ยมชมสำหรับประโยค我能拿一本导游册吗 แปลว่าฉันหยิบคู่มือนำเที่ยวได้ไหม ในที่นี้หมายถึงมีแผ่นพับนำเที่ยวหรือไม่ คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่าหนังแปลว่าขออนุญาตคำว่าหนาแปลว่าหยิบคำว่าอีเปนแปลว่าหนึ่งเล่มหรือหนึ่งแผ่นถ้าเป็นแผ่นพับ คำว่าต่อเซแปลว่าคู่มือนำเที่ยวคำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค当然可以了女士您แปลว่าได้ หยิบตรงทางเข้าได้เลยคำว่า当然แปลว่าแน่นอนคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า แปลว่าแล้วคำว่า女士แปลว่าคุณสุภาพสตรีคำว่า你แปลว่าคุณหรือท่านคำว่า可以แปลว่าได้คำว่า 在แปลว่าที่คำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่า入口处แปลว่าประตูทางเข้าคำว่า领取แปลว่ารับเอาหรือหยิบ